เจ็บมากเลยอ่ะ เฮ้ยนั่นมันซาร่านี่นะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ย เธอไปโดนอะไรมาเนี่ย โหย ก็ซาร่าโดนรถชนมา แล้วโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีเงินรักษาญาติญาติของซาร่าก็หนีไปหมดเลยอ่ะแล้วซาร่าจะทำยังไง น่าสงสารจังเลยอะซาร่าเดี๋ยวแคร่าโอนเงินมาให้นะ โอเคไหมอ่ะ มานั่งก่อนสิ โอ้ขอบคุณนะ คาร่า เป็นไรหรอกซาร่า 咋啦？咋啦？